นิทแม้จะยิ้มก็ยิ้มไม่พังสมาก็ยิ้มไม่หวานน้องนางได้พันเปลี่ยนใจไม่เหมือนหน้าคุณรำไมหวานเขาเส่บาดังบาดโลหน้าคนรักมันทไม่ถูกใจแจ่มจังเธอจึงเฝ้าฝันไม่ทันให้เขาไปขอน้องนางเลยดี ที่ไปให้เขาเชื่อทออยากโ่ ันเอาของคนใหม่ถูกใจันะสิ น้องจงเมืองที่คงที่ไม่มีราคาหน้าคนรักเก่า มันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างวดเววามาลาสมัยอยู่ที่ผู้ชายบ้านอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวว่า รักเก่าเก่าจนถึงนสนิมแม่จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเววามาลาสมัยคุณที่ผู้ชายบ้านเราอย่าไปชอบไม่ดีกว่ารู้ตัวสบาย รับรางวัลด้วยฮะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ หน้าไม่ทันสมัย มันเลย Thank you. yeah, được hòa cùng là sông ไม่ต้องลงเระจาะพี่น้องจ๋า่าพี่น้องไม่ต้องลงบอกว่าขอลำโพงเบาเน้นลำโพงสักเอาเดี๋ยวจัดให้ลำโพงสัก ต้องขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณอย่างสูงนะเจ้าของเป็นรางวัล ก็การแสดงการขับร้องกับเรา ก็คือความสนุกความบันเทิง การพูดการจาหน้าเวทีก็เพื่อความบันเทิงบางครั้งก็ใช้ภาษาบรรดาพี่น้องบ้าง ถ้าหากมันไม่ไพเราะสนอสมบางครั้งก็หากเป็